ในที่สุดก็มีเวลาว่างสักที ไปเที่ยวกันเถอะ ใครบอกมีเวลาว่างเหรอลุย ไปกันเลยบมาแล้วครับ ตอนนี้เรากำลังอยู่บนรถกำลังจะไปที่สนามบินสนามบินละนอง ขับรถไป เราต้องไปนี่ก่อนไปที่ก่อนที่เราจะไปเกาะพม่าเราต้องไประนองไม่แก้ให้กูเลยขับรถไปสนามบินดอนเมืองเราจะให้ขับรถไประนองเลยก็แย่แล้วเราเพิ่งตื่นเนาะไปดอนเมืองแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปลงสนามบินระนองอ่าเดี๋ยวไปเจอนู่นน่าจะไปเจอที่สนามบินไปเราเดินเร็วน ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองแล้วนะครับ ใช่ เราพร้อมที่ออกเดินทางเต็มที่แล้วมาทำงาสองหนุ่มเอ๋สองเสือ เสือมังกร เสือมังกรนี่ ก็เราเลือกที่จะขึ้นเครื่องบิน นะ เพราะว่าถ้านั่งรถเนี่ยมันประมาณชั่วโมงใช่เครื่องบินน่าจะอยู่ที่ชั่วโมงนิดนิดเองแป๊บเดียว แล้วก็ไปหาอะไรกินนิดนึงแล้วก็รอขึ้นเครื่องไปเจอ ใช่ แล้วก็ไปเจอที่ระนองนะ พี่ไปเราทำไปเราทำได้หลายอชีพเนาะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนอนเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราก็ไปหาที่พักไปหาที่พักแล้วก็รีสอร์ท เดินทางไปที่พักแล้วก็ไปหาอะไรกกันเย็นๆ ิวเรียวเรียวกิวเรียวเรียวเรียวเรียวเรียวแล้วแล้วมีที่ไหนแบบฟรีไหมครับ กินฟรีกินฟรีวัดมีวัดดานวัดดานตอนนี้น่าจะไม่ทันถึงวัดแล้วพี่เราถึงแล้วนะ เราไปดูบ้านกันบ้านพัอันนี้ก็คือเป็นบ้านพักต่างอากาศของ พ่อแม่เจมสร้างไว้เมื่อประมาณ30 ปีที่แล้วงบประมาณในการสร้างบ้าน3,000ได้ทั้งหมดบ้านนี้เลยเดี๋ยวสามพันเนี่ยได้ทั้งบ้านสามพันนี่ได้ทั้งบ้านเลยนี่เราก็มาดูเลยที่แรกคือนี่นั่งชิลสร้างไว้พ่อแม่อยู่ก็แบบให้พ่อแม่ นั่งชิลกัน 2 คนนะเราก็นานๆทีมาอยู่อาศัยอยู่เป็นบางวันสะดวกสบายนะมี เครื่องซักผ้าในบ้านสามตัวมาอยู่สองวันตู้เย็นอีกห้าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของเครื่องใช้ อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นห้องนอนของเจมเองเฮ้ยห้องนอนกว้างไหมเออที่นอนกู ห้องกูโอ้ก็แย่แล้วนี้เตียงนุ่มโอ้โหนี่บ้านกูนี่ห้องนี้ที่เด็ดเป็นห้องพ่อกับแม่เจมห้องกูโอ้โหห้องมือเยอะที่นอนกันนุ่มสบาย แต่ห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัววันนั้นมีปาร์ตี้วันนั้นมีปาร์ตี้ เข้าไปอ่านกันสี่สิบคน ไม่เป็นไรเลยเตะบอลได้เลยเนี่ย เออเข้าไปเอาบอลตะกงตะก้อเข้าไปเตะข้างในไม่เป็นไรเลยนุ่มเตะอยู่แค่นี้เช่นตะก้อในห้องน้ำข้างหลังก็จะมีอ่านเจมส์ชอบนะส่วนตัวเจมส์ก็สร้างเป็น outdoor แบบแช่น้ำข้างนอกไปดูไปดูอ่างไปดูอ่างอ่ะไปดูอ่างข้างนอกกันมึงปาร์ตี้ดีกว่า ปาร์ตี้เฮ้ยเอาไว้ย่างแมวเป็นเตาย่างแมวแล้วก็ตรงนั้นนั่งกินตรงนี้เป็นอ่าง อาหารจานอางารจานก็ใหญ่หน่อยอุ้ยอ่างน้ำอย่าล้างจานป่ะโอ้ยวอาบน้ำสวยสวยเวลาแบบเราปาร์ตี้กลางคืนก็มีแบบเล่นน้ำกันเละ เดี๋ยวเราไปพักผ่อนก่อนก็ไปเจออีกทีที่ร้านอาหารแล้วกันนะที่ร้านอาหารเจอที่ที่ร้านอาหาร ใครที่สนใจที่นี่นะครับ ที่นี่อยู่ที่ไหนวะเนี่ยเจมแอชชันเขาที่ระนอง ใครม่เที่ยวที่รวนองก็ได้หาบ้านพักดีๆนี่แนะนำที่นี่เลย เท่าไหร่ คืนละคืนละ 3,600สามพันหกในนี่ครับอันนี้มากัน 6 คนก็ ถ้าตีแล้วรวมเข้าๆคนละหกร้อยถ้าติดต่อเจมเหลือคือละสามสิบกว่าบาทติดต่อเจมได้เพราะเจมเป็นคนสร้างนี่บ้านพักสางกัดเอาไว้สามสิบใช่มีสี่หลังแต่ไม่ต้องมากันเยอะ เอาคนอื่นมาโอ้ยพังแล้วไปกูนี่ Island มท้องนะเราก็ไปแกนแคนยอนกันไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันละนองแคนยอนเอาหมดเลยก็มา่ตรองมาว่ามขามดอะแตเอาด้วย่ะตัวใหญ่เลยนะคะในมีมันเอาสี่แถมเอาหมดเลย ก็เราให้อาหารปลาเสร็จแล้วตอนนี้อิ่มบุญแล้วมันมืดแล้วแหละเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่าถนนคนเดินไปที่ถนนคนเดินไป ถนนคนเดินเนี่ยจะมีแค่วันศุกร์เสาร์แล้วเรามาวันศุกร์เสาร์พอดีเออเราก็ต้องไปเยี่ยมเยียนนิดนึงเออไปเดินนิดนึงไปซื้อของเล็กๆน้อยๆแหละแล้วกลับพักผ่อนแล้วก็ไปซื้อเกงขายาวพรุ่งนี้ไปวัดเดี๋ยวไปเจอกันที่ถนนคนเดินนะคะครับนี่เราถึงแล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับเนี่ยเส้นนี้คือถนนคนเดิน ช่ไม่ขายเหล้าผับอะไรก็ปิดไงพี่ เขาบอกว่าตอนแรกเราจะไปถนนคนเดิน วันนี้เป็นวันเลือกตั้งนะครับ ปิด พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเลือกตั้งวันนี้ปิดกลับไปกินเลี้ยงที่บ้านอะไรเงี้ยเนาะเอาเน้ยูนิคอร์นเกมโอ ายเปิดบริกรแป๊บเดียวจั้เจ๊เออเร็วมาเพื่อเร็วไปไปเมิถ่ายเปิดบริกรตังมึง เจอพรุ่งนี้ทุกคนวันนี้นอนละบ๊ายบายนอนอะไรไปเร็วมาครับกลับไปกินเลี้ยงที่บ้านอะไรเง่้ยเนาะ เนื่องจากหัวหน้าเราไม่ไหวแล้วหัวหน้าหัวหน้าเราตะเวนมานานเหนื่อยแล้ว โอ้โหวันนี้ไปประมาณ 70กว่าที่นะ พาไปดูอะไรเยอะแยะมากมายวันนี้ก็ลาไปวันนี้ไว้พรุ่งนี้เจอกันอีกทั้งวันเจอกันครับผมหนาวสุภาพบุรุษแฟนก็หนาว มูจิก็ถอดเสื้อให้มิกใส่ผมด้วยกัน อ่ะโมจิคืผู้เสียสละโมจิเป็นสุภาพบุรุษ คนบ้าอะไรคิดชื่ออิงจินตนาการเฮ้อ ปกติเัาไม่ปกติเอามาจากไหนบอกมา ใครคืออิง ใครคืออิงเอาแล้วบอกอินสไปเรชั่นมามาได้มาจากไหนคิดเองคำคล้องจองนะ แต่งแล้องกันตรงไหน ไม่ใช่การมิกคู่กับอิง คู่กับอิงไหนอยู่ดีๆก็เกมเกมได้ไง เกมได้ไงเนาะ หลังจากเราอิ่มท้องแล้วเนี่ย ต่อไปเราต้องเอ่ออิ่มบุญ อิ่มท้องเสร็จอิ่มบุญ ปากเยอะแล้วเจมโคชวนนะครับ เขาพรีเซนต์อย่างดีเพื่อแต่ละคนก็อยากจะเข้าวัดกันด้วยอยากไปนะก็รู้ว่าเพื่อนอยากไปทำบุญเด็กเลยอ่ะเออว่าไปทำบุญดีกว่านี่เย่ตอนนี้เราก็ถึงวัดแล้ว วัดบ้านเหงาเหงาเหงาเหงาเข้าวัดเลย ช่ไปดูไหมไปทำอะไรต้องสิบสองแล้วกูเกิดวันศุกร์อ๋อคือวันจันทร์นะสิบห้าตัว่อัแล้วกูเกิดวันศุกร์ จริงๆแล้วนะเดี๋ยวเราจะมีภารกิจให้เจมโคทำนะครับที่นี่มันเป็นตลาดพม่าก็อยากรู้ว่ามีคนรู้จักเจมโคหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปบอกให้เจมโค ให้เดินไปถามว่ารู้จักเจมโคหรือเปล่าเรามีชาเลนจ์ให้เจมโคทำนะครับคือให้ถามนี่ร้านกาแฟเลยก็ได้ว่ารู้จักเจมโคหรือเปล่าถ้ามันไปแบบลองดูลองดูลองดูลองดูลองไปไปคุยกับเขาดูทำให้เขานึกออกขนาดทำได้เชื่อกูลองลองกู กูเพื่อเขารู้จักเจมโคแน่นอนเพราะว่าเจมโคดังทั่วโลกกลัววันเมื่อสองสองปีที่แล้วเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโลกเรโลกกูไม่ใช่โลกเขาเมื่อสองปีที่แล้วเจมโคเป็นแชมป์เวียดนามผมลืมแล้วสองปีมานานแล้วแล้วพม่าเนี่ยชอบเจมโค มากเพราะตอนนั้นเจมโคได้ MVP ที่ป่ายังไงที่นี่ก็ต้องรู้จักเจมโค ลองลองอันนั้นเวียดนามทำทำให้เขาทำให้เขานึกออกเวอันนั้นเวียดนามมาเชียร์น้องหนำครับนพี่ครับ รู้จักเจมโคไหมครับ รู้จักเฮ้ยรู้จักมันง่ายจังอ่ะง่ายจังเขาเขาเขาทำอาชีพอะไรครับไอเกมเมอร์เฮ้ยไม่นเกมผ่านจอก็เนี่ยก็เนี่ยเขาบอกเขาเคยเห็นที่เล่นเกมเขาบอกเขานึกตั้งนานอ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้ว บอกแล้วเอ็มีติดตามด้วย ไงเอฟซีเนาะมา นี่ นี่อยู่ที่ไหนนะพม่าพม่าจัดด้วย อันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะ เพราะว่าเห็นเห็นเขาทำหน้าสงสัยไงก็เลยคิดชาเลนจ์ให้เต็มโค เราก็รออยู่เขาจะถามเราหรือเราจะถามเขาสรุปเป็นเราถามเขาเนาะเตยมเต็มโคดังไกลถึงพม่าบอกแล้วเพราะตอนนี้คิดจะแข่งที่เวียดนามเขาเชียร์อยู่ระดองเออมึงก็มั่วเดี๋ยวก็ร่วงหรอก ชื่อดังที่ระนองซิงเ่เจอร์ของร้านนี้ก็คือ ถ้าสมมติว่าเราเลือกไม่ได้เราจะกินอะไรเนี่ยเขามีเซียมซีให้ ที่เซียมซีก็จะมีชื่อเมนูอะไรอะอะไรอะมีขอบปหรอขอบเปลาทูทอดน้ำปลาเฮ้ย ปีกนะนี่เราได้เป็นเป็นเมนูที่อยากกินพอดี ใช่เอ็นเมนูนี้ค่ะ โอ้โหอันนี้อันนี้หล่นก่อนลุ้นไพ่เลขที่ออก11เอ้าถูกถูกถูกอะไรสองตัวเอ็ดหนึ่งหนึ่งอะไร ไม่ถึงก็ข้าวอะไรไม่หยอดผักชาปลาลุมพุกลุยสวนโอ้โหปลาลุมพุกลุยสวน ปลาลุมพุกดูที่การจับใสั่กระดิ่งสั่กระดิ่งใช่เหรอ ทำไมไม่มาสักทำไมไม่มาสักทีวะตั้งไรเดี๋ยวเราเอามาตั้งทำไมวะเนี่ยมาจากกรุงเทพเลยนะกินอะไรอยู่ไหมล่ะหาหาเขาหาอยู่เขาหาอยู่ไม่เจอเราป็เนียนไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สั่งนะครับไม่ได้สั่งเราก็ทำเสร็จที่นี่มีอีกอย่างหนึ่งก็คือตุ๊กตาไล่ฝนนะ เวลาเราเข้ามาถึงปุ๊บเขาก็จะมีวางไว้ให้เลยที่โต๊ะเอาไว้แบบว่าเขียนไล่สิ่งไม่ดีไล่ทุกไล่เหงาไล่โสดใครแบบไม่อยากโสดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนเขียนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแขวนไว้ตามเนี้ยแขวนไว้ที่ร้านไม่ต้องเอากลับไปด้วย เมื่อกี้มิกไปดูมารอบๆ เนี้ยรอบๆ เนี้ยแอมน้ำร้อนหมดเลย น้ำร้อนหมดอืมก็แสดงว่าต่น้ำเย็นก็แสดงว่าไม่มีน้ำร้อนเลย มีแต่น้ำเย็นใช่ไหมน้ำร้อนมี น้ำร้อนหมดเลยที่เนี้ยมันหมด มึงบอกเองว่ามันหมด เออ ไม่ว่าจะเป็นน้ำล้างมือ น้ำอะไรเงี้ย ร้อนหมด ร้อนหมดก็มีน้ำเย็นทางนั้นเลยดิ มันไม่หมดเดี๋ยวพาไปดูที่เนี้ยร้อนหมดเลยไม่มีน้ำอุ่นน้ำเย็นเลย อะไรวะไปดีกว่า อน้ำร้อนทาริน น้ำร้อนทารินนะคะ ก็ตอนนี้ระหว่างรอไปกระเตงหอยนะ เราก็จะมาแช่น้ำพุร้อนที่นี่กันีการแช่น้ำร้อนอันดับแรกนะครับ ต้องอาบน้ำเย็นเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายก่อนนะครับถ้าถ้าเราอยู่ไม่ได้ปรับอุณหภูมิไปลงน้ำร้อนเลยจะร้อนมากก็จะแช่เป็นยกเป็นยกนะครับ เป็นเซต5นาทีสลับกับน้ำเย็น แล้วก็มาอีก10นาทีน้ำเย็นแล้วก็ าทีก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ ไม่ใช่ว่าจะแช่ทีเดียวหนึ่งชั่วโมงเนี้ยไม่ได้ไได้อันตรายครับ อันตราย เพราะการแช่น้ำร้อนจะทำให้เส้นเลือดมันขยายนะครับ ถ้าเราไม่มีน้ำเย็นมาสงบมันโอกาสที่มันจะแตกหรือว่ามันระเบิดได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องแช่ร้อนกับเย็นกันสลับกัน ใช่ จะรู้สึกสดชื่นขึ้นเรื่อยๆ นะครับถ้าผมขอให้มีความสุขเยอะๆครับ ขอบคุณค่ะรเห้ร้อนมีเอาแม่งเลยไหมัดไม่ไหวไม่ไม่ไปลงบ่อหนูทิ่งมินลงลมอุ้ยสับร้อน กูบอกแล้วเอาของจริงของจริงอยู่ไม่ได้หรอกโอ้ไม่ไหวแล้วลงไปไหมเอาเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งพ่อครูสั่งย้ายแม่เลยอันนี้เดี๋ยวย้ายทิ้งเลยร้อนไม่เอาร้อนแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้นิว Uhul. และเรือยอทเรา เดี๋ยวเราสั่งข้าวมากิน ก็เป็นไข่เจียวของเจ๊นะง่ายๆ ไข่เจียวหมูสับ เอ้วกูเอาข้าวผัดข้าวผัดไก่ เรือยอทของเราพัตคารหรูอาหารหรูหรู18 ดาว ก็เดี๋ยวขอดื่มด่ำบรรยากาศ แล้วก็เจอกันครับผม บ๊ายบาย การันตีแล้วว่าปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องห่วงนี่เราก็ถึงแล้วนะ ที่ฟาร์มบอยจะเป็นวามหอย บรรยากาศก็จะดีนะ เป็นแบบว่าส่วนตัวนะนวงพระอาทิตย์ก็จะตกฝั่งนู้นนะ เราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่า ต้องมารอดูกันอีกทีนึง อย่าให้เมฆมาบัง ใช่เพราะตอนนี้ก็เริ่มกึ้มกึมหมายถึงฝนนะกึ้มกึมจะได้เห็นหรือเปล่าเขาไม่รู้ นั่นน่ะสิราคาหัวละ1,090 บาท ใช่ นั่งเรือเป็นประกันฟรีด้วยประกันการเดินทาง ทางเรือ มีกุ้งมังกรให้คนละหนึ่งตัว มีหอยนางรมที่แบบสดๆเลย แล้วก็หอยแมลงภู่ไม่อั้นไม่อั้นแล้วก็มีปิ่นโตให้เป็นแบบเป็นข้าวแล้วก็กับข้าว ใครชอบก็ ติดต่อได้ที่ไหน เว็บเหรอ เวบฟาร์มเมอร์บอยกระเตงฟาร์มหอยค่ะ ก็เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วกัน ไปรอดูอาทิตย์กลางจะตกภาพสวยๆ ถือว่าทริปนี้ก็สนุกนะ สนุกแต่ยังไม่จบ ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับ EP เราจะมี EP อีก EP หนึ่งนะ เป็น EP สองนะครับ เป็นดำน้ำที่เกาะพม่าดูปะการังสวย คือตอนนี้น้ำมันลงจนเรือแล่นกลับไม่ได้นะครับ ก็ต้องรอต้องรอตีห้าตีห้าตีห้าถึงเรือจะออกได้เราหลอกหลอกหลอกแล้วมันจะไม่มาสองทุ่มประมาณสองทุ่มอย่างเงี้ยจะขึ้นแล้วน้ำก็กลับแล้วใช่ ก็ใครอยากที่อยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์ไปข้างล่างได้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะมีอย่างเงี้ยไปเที่ยวให้มันบ่อยขึ้นจัดทริปบ่อยขึ้นเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งอันนี้ก็ก็สมาชิกก็มาไม่ครบนะยังขาดใครบางคนไปขาดสองคนครับตัวหลักไป ใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมอย่าลืมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแค่นี้ก็ถือว่าทุกคนสนับสนุนเราแล้วนะครับไปละบ๊ายบายเจอกัน EP ต่อไปดำน้ำ ล่าฉลามตกลงชูหรือจะทิม Đó, mình khóa chân